คุณคิดว่าเครื่องดื่มชูกำลังรสชาติดั้งเดิม อะไรอร่อยที่สุด ุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอมครับ วันนี้เราจะมาทำการปิดตารีวิวครับผมแน่นอนครับว่าการรีวิวส่วนใหญ่ที่เราเจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ต่างๆ นะครับ ที่ทำการรีวิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดตาแล้วก็ใช้สินค้าชิ้นนั้นๆ รีวิวให้กับผู้รับชมได้ชมกันนะครับ แล้วก็บอกว่า ข้อดีข้อเสียแล้วความรู้สึกในการใช้งานหรือว่าการดื่มการรับประทานเนี่ยมันเป็นอย่างไร การเปิดตารีวิวปกติเนี่ยนะครับอาจจะทำให้คนที่ทำการรีวิวเนี่ยมีภาพลักษณ์ของสินค้า หรือว่าความรู้สึกนึกคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับตัวสินค้าเนี่ยยิ่งเป็นสินค้าที่เราเคยรู้จักเคยใช้งานมาแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินสินค้านั้นๆมากเกินไปนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำการปิดตานะครับ เพื่อที่จะทำการรีวิว ให้ได้ความรู้สึกของผู้ใช้งาน วันนี้นะครับเรามีนะครับแขกรับเชิญพิเศษครับผมครูแก๊ปครับมา เป็นคนรีวิวให้กับพวกเรานะครับรู้ไหมครับวันนี้ต้องรีวิวอะไรก็เครื่องดื่มชูกำลังใช่ฮะเครื่องดื่มชูกำลัง แล้วเคยดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไหมปกติอ๋อก็ก็เคยดื่มอยู่ค่ะแต่ว่าจะดื่มไม่มาก เพราะว่ากลัวที่แบบเวลาที่เราดื่มไปมากแล้วกลัวแบบลัวใจสั่นอะไรแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมีสี่ยี่ห้อรสชาติดั้งเดิมของเครื่องดื่มชูกำลังมาให้ครูแก๊ปเนี่ยมารีวิวนะครับแต่ รีวิวโดยการปิดตานะ ตอนนี้อยากเจอสินค้าที่เราจะทำการรีวิวหรือยัง อยากเจอแล้วค่ะ จัดไปครับอ่ามาแล้วนะครับ นี่ครับสินค้านะครับที่เราจะทำการรีวิว ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปปิดตา นะครับผู้ที่ทำการทดสอบให้เราดีกว่าไปอ่านี่ครับหลังจากปิดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นะฮะตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการทดสอบว่าปิดตาสนิทไม่กี่นิ้วสามนิ้ว เฮ้ย เห็นปะเนี่ย ไม่เห็น ไม่กี่นิ้ว นิ้วเดียว เฮ้ยไม่ไม่เป็นโกกโกกไม่เป็นกโกกแล้วเอาใหม่เอาไปอีกรอบหนึ่งอันนี้กี่นิ้วสองนิ้วโอเค คิดว่าน่าจะได้นะคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะโอเคครับเราจะมาทำการรีวิวรสชาติแรกกันเลยดีกว่านะฮะผมหยิบมาแล้วนะนี่ครับตัวนี้ฮะลองครับผม เป็นยังไงบ้าง เปรี้ยวดีค่ะ เปรี้ยว เปรี้ยวเปรี้ยวใช่ค่ะอมหวาน เปรี้ยวอมหวานแต่ว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวมากกว่าหวาน อือฮึราะว่ากลิ่นหอมดี ให้คะแนนนะ สมมติจะให้คะแนนอะไรเจ็ดละกันเจ็ดเลยเหรอ ใช่ โอเคโอเคอ่ะต่อมาครับขวดต่อไป ไม่ได้กิน อืมอันนี้อร่อยมากเลยค่ะ โอเค k a y งเหรอ อันนี้ชอบอันนี้ชอบด้วย คือเป็นเหมือนแบบ มันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยอ่ะเรากินบ่อยๆอ่ะคือเปรี้ยวหวานพอๆกันแล้วแล้วก็กลิ่นก็หอมดี แล้วก็รู้สึกเหมือนมันมันละมุนกว่ารสชาติเมื่อกี้ะให้ 9.5แล้วกัน ผมสลับแล้วนะ อันนี้ขึ้นนำอันดับหนึ่งนะครับ ต่อไปอันนี้เป็นอันดับสองนะ ต่อไปครับรสชาติที่สามนะครับ ผมหยิบเป็นตัวนี้นะไม่เห็นใช่ไหมนไม่เห็นคับไม่เห็น แน่นะแน่ถามกินก็ได้ค่ะก็ตอบถูกหมดเลยอะ ชิ้นต่อไปครับ ที่สามนะคะ ใช่อันที่สามอืมอันนี้ก็อร่อยคล้ายๆกับเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้นอนนยดีค่ะดีรสชาติประมาณไหนรสชาติ อันนี้ก็คือรสชาติเนี่ยจะเหมือนกับคล้ายๆ อันตัวที่สองแต่ว่ากลิ่นจะคล้ายๆตัวแรก 8.5 แล้วกันค่ะ8.5 อ่างั้นแสดงว่าแซงมาเป็นอันดับสองนะครับ โอเคนี่นะตอนนี้นะฮะตอนนี้ ลำดับตามนี้นะครับ มาดูอันสุดท้ายนะครับผมวันนี้ถ้าวันนี้ดีก็ช่วยดลด้ยนะครับว่ารู้สึกว่าจะกินเยอะผิดปกติตัวที่สี่นะนี่ส่งอะไรให้หยิบดื่มหมดแล้วนะเนี่ยอันนี้เปรี้ยวมากเลย เปรี้ยวเปรี้ยวสุด ใช่ อ่าอันนี้อันนี้เปรี้ยวดีค่ะ ก็สำหรับใครที่ชอบชอบรสรสเปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวโดนเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้อก็แต่สำหรับแก๊ปนะแก๊ปให้อันนี้อยู่ที่เจ็ดคะแนนแล้วกันเจ็ดคะแนนเออเท่ากับเท่ากับตัวแรกไหมใช่เท่ากับตัวแรกเท่ากันนี้ก็อันอันดับสามเท่ากันเด็ดชอบอันไหนมากกว่าดีกว่าอันแรกกับอันสุดท้ายอ่าชอบอันแรกมากกว่า อันแรกมากกว่าโอเคงั้นก็ตามนี้นะครับอ่ะอยากรู้ยังว่าเราเนี่ยได้ จัดลำดับนะครับรสชาติดั้งเดิมของเครื่องดื่มชูกำลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคโอเคอะเดี๋ยวเราเปิดตากันอ่านี่ครับตามนี้เลยเป็นไงบ้างอันไหนอันไหนอันนี้คือฝั่งฝั่ง อันนี้อันดับหนึ่งนายเห็นไหมแต่ไม่ได้ไม่ได้มีค่าสปอนเซอร์นะคแต่อันนี้คือในดวงใจจริงใช่ๆตามนี้นะครับสำหรับแต่จริงๆแล้วตองต้องบอกอย่างหนึงนะครับว่า การรีวิวปิดตาในวันนี้เนี่ยคือเราเอาตามความรู้สึกของผู้ที่รับการรีวิว ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ทานเองเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกับพวกเราก็ได้ ฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาทำเป็นวิทยาทานครับว่า น่าจะประมาณนี้แหละนะครับไล่ตามลำดับตามนี้เลยนี่คือจากช่องอาจารย์โอมให้ไว้นะครับสำหรับรสดั้งเดิมของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ แต่เราจะเลือกรับประทานอันไหนนะครับแล้วก็เลือก ที่จะดื่มอะไรนะครับ ก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ อยากจะให้พวกเราไปปิดตารีวิวอะไรในคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมครับคอมเมนต์กันมาที่ใต้ล่างนี้เลยนะครับผมเราจะไปทำการรีวิวให้กับเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะครับ ผมสำหรับวันนี้ ผมอาจารย์โอมและก็ครูแก๊ปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ festa lova, lova.